ในส่วนนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทำหน้าขวางในเล่มกันนะครับ ในการทำหน้าขวางในเล่มนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ อันนี้ตัวอย่างเป็นหน้าที่ 11 นะครับ คราวนี้พอเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับบังเอิญเราต้องต้องมีตารางกว้างๆนะครับ ก็จำเป็นจะต้องทำเป็นหน้าขวางในลักษณะนี้นะครับ ในการทำหน้าขวางของเราเราก็จะมีเลขหน้าด้วยนะครับ โดยเลขหน้าจะต้องอยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะครับ แล้วพอพ้นจากหน้าขวางไปก็กลับมาเป็นหน้าตรงปกตินะครับ แล้วก็หัวใจสำคัญก็คือเลขหน้าจะต้องนับเหมือนเดิมนะครับ กรณีในการทำจัดทำหน้าขวางนะครับ ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับ เราก็ยกตัวอย่างในส่วนอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับ สมมุติว่าเราได้ทำการเพิ่มเนื้อหามา ในบางส่วนแล้วก็บังเอิญจะต้องมีการจัดทำหน้าขวางนะครับ ผมขอเริ่มที่ตรงนี้แล้วกัน สมมติว่าเราแทรกระหว่างหน้าที่หน้าที่ 10 นะครับ หน้าที่ 10 นะครับ โดยเราจะแทรกข้างหลังนะครับ เราก็มาใช้การใช้เพจเลเยอร์นะครับ ที่เพจเลเยอร์แล้วก็เมนูเบรกนะครับแล้วก็การเบรกครั้งนี้เราจะใช้การเบรกเพื่อ ขึ้นหน้าถัดไป โดยจะต้องเป็นการเบรกเซกชันด้วยนะครับ พอเราเบรกเซกชันแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเซกชันถัดไป เราก็เบรกเซกชันอีกทีนึงนะครับ เพราะว่าเราต้องเบรก2 ครั้งนะครับ เพื่อแบ่งหน้าเป็น 2 ส่วนนะครับ ถ้าเราไล่เช็คดูนะครับ เราดูที่ดับเบิลคลิกที่ header footer นะครับ ก่อนหน้านี้หน้า10นะครับเป็นเซ c ชัน3 หน้าที่เราเบรกมาเป็นเซกชัน4นะครับ แล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นเซกชัน5ซึ่งเดิมทีเป็นหน้า 11 ตอนนี้ขึ้นเป็นหน้า 12 แล้วนะครับ คราวนี้เรามาต้องมาตัดความสัมพันธ์การนับเลขหน้านิดหนึ่งก่อนนะครับ ก็คือในหน้าที่ ไล่มาก่อนนะครับหน้า 10นะฮะนี่คือหน้า 11 ที่เราเบรกขึ้นมา เราต้องตัดความสัมพันธ์ก่อนโดยการกดที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ลิงก์ to POS Page นะครับ ตัดความสัมพันธ์ก่อนจะเห็นว่า ตัวความสัมพันธ์ตรงนี้หายไปแล้วนะครับ การตัดความสัมพันธ์ก็ต้องตัดทั้ง header แล้วก็ footer นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเหมือนกัน ส่วนในหน้า 12 หน้าถัดไปที่ยังเป็นหน้าตรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ก็ตัดความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับ เพราะตัวนี้จะตามหน้า section 4อยู่ เราก็ตัดความสัมพันธ์นิดหนึ่งครับ ว่าให้ไม่เหมือนกันนะครับใน section 5นะครับ ในส่วนของท้ายตารางก็เช่นเดียวกันนะครับ ท้ายกระดาษนะครับ พอเราตัดความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมากลับมาที่เซสชัน4นะที่เราได้ทำการเบรกเอาไว้นะครับ ก็ทำการมาที่เมนู page layout นะครับเปลี่ยน orientation ให้กลายเป็น landscape เปลี่ยนตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นหน้าขวางเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคราวนี้พอเป็นหน้าขวางนะครับ เราก็ลอง แทรกตารางดูนะครับ ตัวนี้เราก็ตัวอย่างใส่ตัวอย่างข้อมูลไปนิดหนึ่งก่อนนะฮะ ตารางที่สมมตินะฮะสองขีดหนึ่งนะครับ อะไรนะฮะ แล้วก็เป็นข้อความอธิบาย โอเคนะครับ ก็ทำการแทรกตารางเป็นตัวอย่างขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะว่า สมมุติเป็นตารางจำนวนมากนะครับ ตอนนี้เราก็แทรกตารางมาแล้วนะครับ ถ้ามีมากกว่านี้ก็เพิ่มไปนะครับ อันนี้เรามีตารางแล้วนะครับ ต่อไปเรื่องเลขหน้าทํำยังไงนะครับ เราก็มาดูเรื่องตำแหน่งเลขหน้านะครับ เราจะเห็นว่าเราต้องการแทรกเลขหน้า เราจะใช้วิธีการ insert text box นะครับ ซึ่งเป็น text box แบบนี้นะครับ เข้ามา เมื่อเรา insert text box ขึ้นมาแล้วนะครับ text box ตัวนี้เราจะจัดวางแบบลอยเหนือข้อความนะครับ ให้ลอยเหนือข้อความนะครับ เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เมื่อลอยเหนือข้อความแล้วนะครับ เราก็จะทำการแทรกเลขหน้าเข้าไปตรงนี้นะครับ โดยเลขหน้าเราก็จะใช้ตัว insert นะครับ page number แต่ว่าเราจะแทรกเลขหน้าในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ก็คือแทรกลงไปใน text box นั่นเองนะครับ จะเห็นว่าเราได้เลข 11 มานะครับ ซึ่งถูกต้องแน่นอนนะครับ เพราะหน้านี้เป็นหน้า 10 ใช่ไหมครับ ใน text box เราก็จะเป็นหน้าที่ 11 นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับ ในข้อความตรงนี้นะครับเราก็จะจัดการให้การออกแบบใน Textbox เนี่ยมีข้อการไหลข้อความเป็นแนวขวางแทนนะครับ เพียงเท่านี้ละครับ Textbox เราก็จะพร้อมที่จะมีเลขหน้าแล้วนะครับ เราก็จัดให้เป็นชิดขวานะครับชิดลงมาด้านขวาล่างนะครับเราก็กรอบเหล่าเหล่านี้นะครับ ก็ทำให้ไม่มีกรอบเส้นซะนะครับ จะได้ไม่น่าเกลียดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปอยู่ตรงมุมนะครับ ให้ตรงกับระเบียบนะครับ ตรงกับระเบียบที่ได้กำหนดไว้นะครับ เช่นจากด้านบนลงมา 1 นิ้วด้านนี้ลงมาอีก1นิ้ว เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ขยับนะครับ ก็ขยับจนกว่าจะได้นะครับ พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับ จะเห็นว่าเราก็จะได้ข้อความเป็นหน้าขวางนะครับ เนื้อหาเป็นหน้าขวางแล้วก็เลขหน้าเป็นหน้าขวางเช่นเดียวกัน ส่วนในเซกชันถัดไปตรงนี้นะครับ เราก็ไปเพจ layout นิดหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนในเรื่องของ setup page นะครับทำให้หน้าแรกต่างกันนะครับ เอาออกนะครับ เพื่อให้เลขหน้ากลับมาโชว์นะครับ เราไล่ดูใหม่นะครับ จะเห็นว่าหน้า10นะครับปรากฏแล้วนะครับ เราตัดหน้าขวางเป็นหน้า 11 นะครับ ซึ่งเป็นตารางขวาง โชว์เลขหน้าด้วยนะครับ แล้วก็หน้า 12 นะครับ ราวนี้ปัญหาของวิธีการนี้ก็คือเจ้าการโชว์เลขหน้าทำหน้าขวางแบบนี้นะครับ มันจะทำได้ครั้งละหนึ่งหน้าเท่านั้นเพราะไม่งั้นแล้วเวลาเข้าเล่มนะครับ มันก็จะเรียงเลขหน้าอยู่ด้านเดียวตลอดเวลานะครับ อันนี้คือข้อเสียนะครับที่ที่เป็นข้อเสียของวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการแทรกเลขหน้าแบบนี้นะครับ หรือทำหน้าขวางแบบนี้นะครับ ควรจะทำครั้งละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับ ไม่ควรจะแทรกหน้าขวางต่อเนื่องเกินหนึ่งหน้านะครับ ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะครับ